ประการที่ 5 เรื่องใหญ่เรื่องที่ 5 ก็คือเรื่องหลักสูตรและกระบวนการสากิศึกษานี่เป็นยังไง ถ้าเราจะเอาเรื่องสากิศึกษาเข้ามาสู่มหาลัยมันก็ต้องเป็นส่วนของหลักสูตร มันก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการศึกษาด้วย ในประการแรกเลยหลักสูตรสากิศึกษานี้ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของหลักสูตรสาขาวิชาระดับปริญญาตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอและสถาบันวิชาชีพจะเอาเข้ามาโดยสกอบอกไม่เอา ยังไม่ไม่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือวิชาชีพไม่เอาไม่ได้ เพราะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ทั้งสกอทั้งสถาบันวิชาชีพเนี่ยให้ความสำคัญกับสากิจบอกการทำอย่างเงี้ยดี ช่วยให้คุณภาพดีขึ้นช่วยให้พร้อมทำงาน ประการที่สองเนี่ยต้องถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานวิชาการของหน่วยงานเจ้าของหลักสูตรหรือองค์กรสากิจศึกษาที่รับผิดชอบด้วย เพราะในในเรื่องสากิจศึกษานั้นต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการนะตามมาตรฐานสากิจศึกษาที่สมาคมกำหนดโดยความเห็นชอบสกอ คือเดี๋ยวนี้เรามีมาตรฐานสากิจศึกษา ขึ้นเป็นงานเฉพาะ ที่สกอขอให้สมาคมสังคิศึกษาไทยเนี่ยกำหนดและลองใช้ดู และในสุดก็เห็นชอบว่าเป็นหลักสูตรเป็นข้อกำหนดทางมาตรฐาน แล้วก็ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่ไปถามใครว่าทำสังกิจเท่าไหร่ ก็จะบอกว่าต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่าหนึ่กหน่วยกิจต้องอะไรต่างๆมันเป็นมาตรฐานนะซึ่งในเกณฑ์มาตรฐานที่ทบวงที่ที่สมาคมกำหนด แล้วสกเห็นชอบด้วยเนี่ยใช้กันอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้ เป็นมาตรฐานขั้นต่ำนะฮะทำเกินนั้นได้ แต่ทำต่ำกว่านั้นไม่ได้ ก็จะมีมหาลัยบางแห่งทำเกินกว่านั้น เช่นมวลเนี่ยไปทำที่เรียกว่าเกาะสมุยโมเดลเนี่ยก็ยาวกว่านั้น แต่ว่าต้องไม่ไม่น้อยกว่า4่เดือน บางแข่งก็ทำหนึ่งปีก็อันนี้ก็ดีเป็นนวัตกรรม ต้องมีบุคลากรรับผิดชอบการบการการบริหารด้วย การนิเทศด้วย การปฏิบัติสากิจศึกษาด้วย ไม่ใช่ว่าส่งนักศึกษาไป ก็แล้วแต่สถานประกอบการจะให้ทำอะไรไม่ใช่ฮะจะต้องมีการบริหารจัดระบบ จะต้องมีการนิเทศด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายสถานประกอบการก็มีผู้สอนงานที่เรียกว่า job mentor ฝ่ายมหาลัยก็มีอาจารย์นิเทศออกไปนิเทศ ต้องมีระบบประเมินผลมีได้มีตก อย่างเนี้ยถึงจะเป็นเรื่องที่ครบถ้วนตามข้อบังคับตามมาตรฐาน แล้วท้ายที่สุดเนี่ย เดี๋ยวนี้พูดกันเยอะว่ามหายาลัยไม่ใช่หอคอยงาช้าง สิ่งที่ต้องทำโดยที่ประสานสัมพันธ์ แล้วก็ตรงตามความต้องการของชุมชนที่ใกล้ชิดของสังคมเป็นเรื่องสำคัญ ก็เลยมีคำที่ใช้กันทั่วโลกว่าเป็นเรื่อง engagement ผมก็ถอดความ engagement เนี่ยว่าเป็นพันธกิจสัมพันธ์ ก็คือต่างคนต่างมีพันธกิจ แล้วมาร่วมคิดร่วมทำแล้วทำแล้วได้ประโยชน์ทั้งคู่ แล้วก็เกิดผลกระทบที่ดีกับสังคม สาหกิจศึกษาจึงกลายมาเป็น University Workplace Engagement ก็คือเป็นความรับผิดชอบร่วม ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในรูปพันธกิจสัมพันธ์ รูปหนึ่ง เดี๋ยวนี้ยอมรับเลย ว่าสากิจสาหกิจศึกษานั้นเป็นพันธกิจสัมพันธ์ที่สำคัญ แล้วก็หลายฝ่ายเข้าร่วมด้วย แต่มันไปสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ของ teaching คือภารกิจด้านการสอน ยังไม่ได้ขยายความไปถึงด้านอื่นมากนัก ทั้งๆทที่มันอาจจะไปร่วมกันในเชิงภารกิจวิจัยก็ได้ ถ้านักศึกษาไปในระดับปริญญาโทเอกเนี่ยไปทำงานวิจัยร่วมกันกับทีมของทางทางสถานประกอบการก็เป็นสากิจเหมือนกัน แต่ที่ผมพูดวันนี้พูดในลักษณะที่อยู่ในขอบเขตของปริญญาตรี มากกว่าที่จะพูดว่ามันไปถึงโทเอกแล้ว ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ถ้ามาดูกระบวนการสกิจศึกษา กระบวนการสกิจศึกษาตามมาตรฐานและตามที่ถือปฏิบัติกันทุกวันนี้เนี่ยจะมี 3 ขั้นตอนับคือขั้นตอนก่อนที่จะไป ขั้นตอนระหว่างที่ไป แล้วก็ขั้นตอนหลังจากไป ก็มีก่อนระหว่างและหลังที่ไปปฏิบัติสกิจศึกษา ก็ลองดูสิครับว่า ก่อนไปนี่ทำอะไร ใครทำอะไรฮะ ก่อนที่นักศึกษาจะไปนี่ไม่ใช่อยู่ๆก็ส่งไป กิจกรรมก่อนไปปฏิบัติกิศึกษาของสถานศึกษา ก็จะต้องเตรียมความพร้อมฮะ อันนี้มาตรฐานกำหนดเลย ว่าต้องเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเนี่ยไม่น้อยกว่า30 ชั่วโมง ซึ่งการเตรียมความพร้อมนี้ไม่ใช่ไปเพิ่มเติมเรื่องสาระความรู้ทางวิชาเอกหรือวิชาอื่น แต่ไปเตรียมว่าบัตรนี้เขาได้รับการเตรียมจนอยู่ในระดับซีเนียร์แล้วชั้นปีที่ 4 ก่อนจะออกสากิจนั้น เตรียมให้เขาพร้อมออกไปสากิจนะเตรียมให้พร้อมออกไปสากิจ ก็จะต้องทำเรื่องการเตรียมความพร้อมบางแห่งก็เป็นหลักสูตรหนึ่งหน่วยกิจ บางแห่งก็ไม่มีหลักไม่มีหน่วยกิจก็แล้วแต่ แต่ว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมไม่น้อยกว่า30ชั่วโมง ต้องประชาสัมพันธ์ต้องต้องทำการประชาสัมพันธ์ไปยังสถานประกอบการ ต้องประกาศให้นักศึกษาสมัครจับคู่ประกาศผลเตรียมตัวไปทำงาน ต้องจัดให้นักศึกษาพบคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน อันนี้เป็นหน้าที่ก่อนจะไปที่สถานศึกษาที่ส่งจะต้องจัด ถามว่าสถานประกอบการทำอะไรในช่วงนี้ ก็ต้องวางแผนการรับนักศึกษาสากิจว่าเขาจะรับกี่คนรับไปทำอะไรงานนั้นเป็นยังไงแอนนาวงานนั้นออกไป นักศึกษาดูแล้วชอบไหมงานนั้นแมทช์กันกับสิ่งที่เขาจะไปไหมจับคู่นักศึกษาเลือกงานเลือกเลือกสถานประกอบการ สถานประกอบการเลือกนักศึกษาต่างคนต่างเลือกเป็นแมทชิ่งอย่างนี้เป็นต้น จัดเตรียมผู้ประสานงานและนิเทศงานเขาต้องมีจ็อบเมนเตอร์ให้ คือผู้ที่จะทำหน้าที่ ที่ปรึกษางานให้กับนักศึกษา เขาจะกำหนดนักศึกษาและแจ้งสถานศึกษา แล้วเขาจะทำการคัดเลือกนักศึกษา แล้วก็จัดให้มีการพบปะระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ผู้นิเทศ แต่นี้ถามว่ากิจกรรมระหว่างไปปฏิบัติสากิจศึกษา ของสถานศึกษาของสถานประกอบการเป็นอย่างไร นักศึกษาต้องไปรายงานตัวที่สถานประกอบการ ไปแล้วคณาจารย์นิเทศจะให้คำปรึกษาติดตามการทำงานของนักศึกษา มีหลักตามมาตรฐานเนี่ยคณาจารย์ต้องออกไปนิเทศ แต่ละคนไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งอย่างนี้เป็นต้น นักศึกษาต้องทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ความก้าวหน้ารายงานฉบับสมบูรณ์ ในช่วงที่ไปอยู่ 4 เดือนที่ทำสากิจ ตรวจรูปแบบการนำเสนอผลปฏิบัติงาน รับฟังการนำเสนอความก้าวหน้า จัดให้มีประชุมร่วมระหว่างผู้นิเทศคณาจารย์นักศึกษา แล้วก็คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงานเนี่ยจะประมาณประเมินผลร่วมกันนะอันนี้จะมีเกณฑ์ จะใช้แบบ A B C D หรือจะใช้แบบอะไรก็กได้ตามมาตรฐานการวัดผล ส่วนหนึ่งเนี่ยผู้นิเทศงานของสถานประกอบการเขาก็จะเป็นคนประเมิน และส่งผลมาให้อีกส่วนหนึ่งเนี่ย คณาจารย์นิเทศจะเป็นคนประเมินและเอามาบวกกัน จากถ้ามีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอ ทั้งสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องก่อนจะออกมาเสร็จจากงานทีนี้มาดูกิจกรรมหลังการไปปฏิบัติ กลับมายังสถานศึกษา เขาก็จะจัดสัมมนาทางวิชาการฮะให้คนที่ไปสากิจเนี่ยมานำเสนอว่าที่ไปนี่เป็นยังไงมีรายงานยังไงมาเล่าให้ฟัง ระหว่างนักศึกษารุ่นน้องเพื่อนนักศึกษาที่ไปสากิจคณาจารย์ นิเทศก็จะมาฟังแล้วก็จะมาใช้ประโยชน์ตรงนี้นักศึกษาก็จะเสนอผลการวิเคราะห์ตตัวเขาเองว่าก่อนไปเป็นยังไงไปแล้วเป็นยังไงไปแล้วได้อะไรนำผลสะท้อนกลับไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร คนที่นักศึกษาและคณาจารย์เห็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ เป็นเอาผลสะท้อนกลับ ไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ถ้าทำอย่างนี้ก็จะครบวงจร 3 ขั้นตอน ก่อนไประหว่างและหลังที่กลับมา นี่คือกระบวนการสาธิตศึกษา